ำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการปรับแต่งสไลด์ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการนำเสนอ แล้วก็การนำไปใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ โดยเราจะเรียนกันในหัวข้อต่างๆ ดังนี้นะครับ เรื่องแรกก็จะเป็นการทำงานด้านแอนิเมชันเรื่องที่ 2 ก็จะเป็นการสร้างการเชื่อมโยงงานนำเสนอการเตรียมสไลด์สำหรับงานนำเสนอแล้วก็ เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่าไฟล์แล้วก็การใช้งานนำเสนอร่วมกันกับตัวบุคคลอื่นๆนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับ